พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเวิร์กช็อปติวเข้มเยาวชนยัง m เกอร์สคอนเทสปี 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับม a เกอร์รุ่นใหม่ Enjoy Science ยัง Makers Contest จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วนะครับ และตอนนี้เราก็ได้เยาวชนที่ผ่านรอบแรกจำนวน 60 ทีม มาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปแล้วครับ สวทชจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เชิงเทคนิควิศวกรรมแก่นักเรียนนักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของการประกวดโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปี 3 หัวข้อ Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างสารรค์ต้นแบบทางวิศวกรรม พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอผลงานในกิจกรรม พิชชิ่งอย่างไรให้โดนใจกรรมการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังได้ชมผลงานสิ่งประดิษฐ์จากพี่ๆเมเกอร์ตัวจริง ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่น้องๆ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในงาน Maker Fair Bangkok 2019 สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทยโดยบริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000